การใช้วิดีโออีดิเตอร์ การตัดต่อ จากการเรนเดอร์ภาพนิ่ง มื่อเราเรนเดอร์เป็นภาพนิ่งเสร็จแล้ว เราจะได้ภาพเรียงกันเป็นแบบซีเควนซ์วิธีการเข้าใช้งานวิดีโอเอดิเตอร์ให้กดไปที่ปุ่มวิดีโอเอดิติ้งการนำเข้าไฟล์ต้องกด Shift A เลือก Image จากนั้นไปที่โฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ กด A พื่อเลือกไฟล์ทั้งหมด จากนั้นเลือก add image strip หลังจากที่นำไฟล์เข้า จะพบว่าวิดีโอที่นำมาลงนั้นเกินเฟรมที่กำหนด สังเกตได้จากเส้นทั้งสองข้าง กำหนดให้เฟรมยาวขึ้น โดยเพิ่มที่จุด n โดยการเพิ่มตามความต้องการ เส้นสีเขียว จะเป็นเส้นที่บอกตำแหน่งว่าเส้นนั้นอยู่ในเฟรมที่เท่าไหร่ การกดเล่นวิดีโอโดยกดปุ่มคีย์ลัด คือให้กดเริ่ม โดยการกด Alternate A และหยุดก็ใช้คีย์ลัดเดียวกัน กด Shift K เป็นการตัดวิดีโอ ให้สังเกตจากความต่อเนื่องของวิดีโอ หากต้องการลบวิดีโอที่ตัดออกทิ้งไป ให้กดปุ่ม X แล้วเลือก Erase Strips จากนั้นวิดีโอที่คุณต้องการลบจะหายไป ให้ปรับเปลี่ยนโหมดด้านข้างจอ ให้เป็น Property จากนั้นจะได้หน้าจอ ให้เลื่อนลงมา หาคำสั่ง Output แล้วเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการจัดเก็บชิ้นงานของเรา โดยคลิกที่ไอคอนโฟลเดอร์ เลือกเปลี่ยนคำสั่งจาก PNG เป็น AVI JPG เพื่อเซฟไฟล์ที่ออกเป็นไฟล์วิดีโอ ให้เลือกคำสั่ง Animation ไฟล์ที่เซฟจะเข้าไปอยู่ในโฟลเดอร์ที่เลือกไว้ การตัดต่อวิดีโอ จะทำคล้ายๆ กับการตัดต่อแบบภาพนิ่ง เปลี่ยนแปลงก็คือการ Import ไฟล์จะแตกต่างกันเล็กน้อย ก่อนอื่นเข้าใช้งานวิดีโอ Editor นำไฟล์เข้ากด Shift A สามารถเลื่อนซูมเข้าซูมออกได้ที่ปุ่มเลื่อนของเมาส์กลาง หากวิดีโอที่นำเข้า มีขนาดไฟล์เกินเฟรมที่กำหนด ให้กำหนดเฟรมยาวขึ้น โดยคลิกที่ N และเพิ่มความยาว เส้นสีเขียวจะเป็นเส้นที่บอกตำแหน่งว่าเส้นนั้นอยู่เฟรมที่เท่าไหร่ การกดเล่นวิดีโอโดยการกดปุ่มคีย์ลัด เริ่มจากปุ่ม Alternate A และหยุดก็ใช้คีย์เดียวกัน และกด Shift K เป็นการสั่งตัดวิดีโอ ให้สังเกตจากความต่อเนื่องของวิดีโอ หากต้องการลบวิดีโอ ให้กดปุ่ม X แล้วกด Erase Strip หากต้องการจะเซฟไฟล์ให้เปลี่ยนปุ่มโหมดด้านข้างหน้าจอเป็น Properties ได้หน้าจอขึ้นมา เลือก Output และก็เลือก Movie เป็นแบบ AVI JPEG และกด Save เราก็จะได้ชิ้นงานที่เราตัดต่อจากโปรแกรม Blender